สำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาที่ 1.3 ประเภทของสารสนเทศท้องถิ่นกันค่ะ ประเภทของสารสนเทศท้องถิ่น สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ โดยจำแนกตามลักษณะของสื่อจำแนกตามเนื้อหา และจำแนกตามแหล่งบริการสารสนเทศท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ที่อยู่ในรูปหนังสือทั่วไป ตำราวิชาการ หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร จดหมายข่าว วิทยานิพนธ์ รายงาน สิทธิบัตร แผ่นพับ แผ่นปิวค่ะ 2. สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ที่อยู่ในรูปเทป ซีดีลอม แผนที่ ลูกโลก และโปสเตอร์ 3. สื่อดิจิทัล ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ที่อยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว เว็บไซต์ ฐานข้อมูล ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ 4. สื่อบุคคล ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ที่อยู่ในตัวของบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำชุมชนในแต่ละท้องถิ่น 5. สื่อพื้นบ้าน ได้แก่ สื่อที่มีการถ่ายทอดโดยอาศัยคำบอกเล่า โดยไม่ปรากฏผู้แต่งและผู้คิดค้นเดิม เช่น การละเล่นของคนในแต่ละท้องถิ่น บทเพลง ดนตรี หัตถกรรม สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 6. วัสดุจริง ได้แก่ สิ่งของที่มีมาในอดีต ในรูปแบบที่สัมผัสและจับต้องได้ เช่น ภาพถ่าย เหรียญของใช้เครื่องมือเป็นต้นจำแนกตามเนื้อหา 1. สาขาเกษตรกรรม ได้แก่ ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิค ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ทั้งนี้องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการเกษตร เกิดจากการที่ชาวบ้าน ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมถึงร้อยละ 80 ชุมชนส่วนใหญ่ผูกพันกับอาชีพทำไร่ทำนา เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ มีการจับสัตว์น้ำ การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน การรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการเกษตร และการแก้ไขปัญหา ด้านการผลิต เช่น การแก้ไขโรคแมลงเป็นต้นค่ะ 2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด อันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น 3. สาขาแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกัน และรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยประยุกต์ความเชื่อของท้องถิ่น เน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ หรือที่เคยเรียกกันว่า การแพทย์แผนโบราณ เช่น ยาจากสมุนไพรลูกประครบการนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้านเป็นต้น 4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน จะสะท้อนออกมาในแนวทางของการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านคติความเชื่อ แล้วประยุกต์ออกมาสู่การพัฒนาชีวิต และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้ การบวชป่า การอนุรักษ์ป่าชายเลน การจัดการป่าต้นน้ำ ป่าชุมชน และการทำแนวปะการังเทียมเป็นต้น 5. สาขาการจัดการธุรกิจชุมชนและสวัสดิการ หมายถึง การบริหารจัดการ การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งขององค์กรชุมชน องค์กรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การบริหารจัดการด้านการสะสม และการบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน รวมถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการ ในการประกันคุณภาพชีวิตของคน ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมค่ะ 6. สาขาศิลปกรรม หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อความงดงามที่ให้คุณค่าทางจิตใจ หรือเพื่อประโยชน์ใช้สอย เช่น ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ จิตกรรม ปฏิมากรรม และสถาปัตยกรรม เป็นต้น ทั้งนี้คำสั่งสอนทางพุทธศาสนา รวมทั้งประเพณีวัฒนธรรม มีส่วนสำคัญต่อการสร้างภูมิปัญญา เช่น วิธีการหล่อพระพุทธรูป การแกะต้นเทียน รวมทั้งงานออกแบบก่อสร้างอาคารทางพุทธศาสนา ได้แก่สถูปเจดี อาคารโบสถ์วิหาร รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นต้น รวมถึงในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยนับเป็นภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรม ที่มีการสั่งสมสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล 7. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายด้วยอักษรที่กำหนดไว้ เป็นแบบแผนเพื่อใช้เป็นสื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน การติดต่อสื่อสารกัน ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม อาทิ เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ มีลักษณะนาม มีการเล่นคำผวน รวมทั้งนิยมความมีสัมผัสคล้องจอง เห็นได้จากคำประพันธ์ประเภทโครงฉันกาบกรอนภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน เช่นคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกอง เรื่องเล่าพื้นบ้าน กวีนิพนธ์พื้นบ้านปริศนาพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก เพลงพื้นบ้าน เป็นต้น 8. สาขาปรัชญา ศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาปรัชญาความเชื่อและประเพณีดั้งเดิม ที่มีคุณค่าต่อการประพฤติปฏิบัติ ให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม ความเชื่อในกฎเกณฑ์ประเพณี เป็นระเบียบทางสังคมของชุมชนดั้งเดิม เช่น การถ่ายทอดวรรณกรรม คำสอน การบวชป่า การประยุกต์ประเพณี พิธีสู่ขวัญข้าว งานบุญต่างๆ เป็นต้นค่ะ 9. สาขาอาหารและโภชนาการ หมายถึงความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์และปรุงแต่งอาหาร การถนอมอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในสภาวะการต่างๆ ตลอดจนอาหารพื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ผลิตเป็นสินค้าและบริการส่งออกได้รับความนิยมแพร่หลาย เนื่องจากอาหารไทยเป็นที่ยอมรับว่ามีรสชาติความอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งมีการตกแต่งอย่างสวยงาม ประณีตก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่ง ที่ทำให้อาหารดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น จำแนกตามแหล่งบริการสารสนเทศท้องถิ่น 1. แหล่งบริการสารสนเทศท้องถิ่นประเภทสถาบัน ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสดทัศน์ และสื่อดิจิทัล มีการวิเคราะห์สารสนเทศ และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการบริการและเผยแพร่ความรู้ มีกิจกรรม การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติกัน โดยบุคคลในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา มีหน้าที่เสริมความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป พร้อมด้วยการอนุรักษ์ มีการพัฒนาคุณภาพ และประสานกับสถานศึกษาในทุกระดับ แหล่งบริการสารสนเทศท้องถิ่นประเภทบุคคล ได้แก่ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการท้องถิ่น ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นนั้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นที่ยอมรับของวงวิชาการและสังคม รวมถึงบุคคลที่เป็นผู้นำชุมชน ครู พระ ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินแห่งชาติ และผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งบริการสารสนเทศท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น และเว็บไซต์สารสนเทศท้องถิ่น ไฟล์ดิจิทัล ที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูล การจัดการระบบสารสนเทศท้องถิ่น ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น เฉพาะเรื่อง ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เป็นการจัดทำในระดับหน่วยงาน และฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น ที่ร่วมกันจัดทำในลักษณะเครือข่าย อาทิระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติค่ะ